ข้อที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าองค์ประกอบทางศิลปะเนี่ยแบ่งออกเป็น 3 แบบนะครับซึ่งแต่ละแบบก็มีความแตกต่างกัน แล้วองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับ ดังนั้นในหัวข้อนี้เราก็เลยจะมาเรียนคุณสมบัติขององค์ประกอบนะครับ มาเริ่มที่อันแรกนะครับ จุดถามว่าพอเรามองเห็นจุดแล้วเรารู้สึกหรือว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ จุดมันจะสามารถบอกตำแหน่งอะไรบางอย่างกับเราได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นใน ความนึกคิดหรือว่าอยู่ในหัวของเรานะครับ ดังนั้นจุดเลยมีได้หลายลักษณะ อาจจะเป็นวงกลมก็ได้ เป็นสามเหลี่ยมก็ได้ หรือเป็นจุดวงรีหรือว่าเป็นรูปร่างอื่น ๆ ก็ได้นะครับจุดเนี่ยจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับ กรอบที่มันอยู่นะครับ จุดเนี่ยก็จะสามารถเรียกร้องความสนใจได้ดีบอกตำแหน่งในภาพนะครับ ถ้าเราเห็นจุด 2 จุดอยู่ใกล้ๆ กัน เราอาจจะรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างต่อกันนะครับ เดี๋ยวนักศึกษาลองดูภาพนี้นะครับลองดูกรอบสีขาวทั้ง3กรอบด้านบนก่อน ภาพแรกเลยเป็นจุดอยู่โดดเดี่ยวตรงกลางพอเราเห็นปุ๊บมันก็ก็คือมันอยู่อันเดียวตรงกลางของมันนะครับ แต่ภาพที่2เนี่ยมันมีจุดทั้งหมด 4 จุด พอเราดูปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเหมือนมันกำลังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับ หรือเป็นภาพข้างบนภาพขวาสุด มันเป็นจุดวงกลมที่มันมันกำลังเหมือนกำลังจะวิ่ง ไปทางใดทางหนึ่ง ที่เกาะเกาะกันไปนะครับ ถ้าในกรอบสีเหลืองครับ ถ้าถามว่าถ้าอาจารย์ถามว่าจุดที่อยู่ข้างในกรอบสีเหลืองจุดไหนเล็ก กว่ากัน คำตอบคือถ้ามองแวบบแรกมันก็จุดที่อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมครับ เล็กกว่าเพราะว่าอะไรเอ่ย เพราะว่ากรอบที่มันอยู่เนี่ยมันใหญ่กว่านะครับ ในขณะที่กรอบสีเหลืองฝั่งขวา จุดมันเป็นยังไงเอ่ย มันดูเหมือนมันใหญ่กว่า เพราะว่ามันอยู่ในกรอบขนาดเล็ก มันดูเหมือนอัดอัดอัดแคบแคบอยู่ในนั้นนะครับ ดังนั้นจุดเนี่ยก็สามารถบอกทิศทางได้นะครับ สามารถดูแล้วรู้ว่าจุดไหนเล็กจุดไหนใหญ่กว่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่กับกรอบที่มันอยู่ด้วยนะครับ ต่อมานะครับเส้นเส้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเอ่ย เส้นนะครับก็จะมีความยาวมากกว่าความกว้างนะครับแล้วก็มีความหนาได้นะครับอย่างเช่นเวลาเราวาดรูปเส้นอะไรบางอย่าง ในโปรแกรม Microsoft Word เราสามารถกำหนดความยาวได้ เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเส้นหนา เส้นบางหรือว่าเป็นเส้นประนะครับรวมถึงสามารถเลือกปลายของเส้นได้ด้วย ว่าจะเอาเป็นปลายที่เป็นลูกศร ปลายที่เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมมันสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับ คุณสมบัติของเส้นก็คือมันจะสามารถสร้างความรู้สึกนำสายตาให้กับเราได้นะครับ สามารถใช้ในการแบ่งซอยภาพออกเป็นภาพเล็ก ๆ หลายๆ ภาพได้อย่างเช่นภาพฝั่งซ้ายนะครับพอเราเอาเส้นแนวตั้งกับแนวนอนมาเรียงต่อกันเนี่ย มันก็จะทำให้ดูเหมือนกับว่าแบ่งซอยภาพออกเป็นช่องๆหลาย ๆช่องได้นะครับ รวมถึงภาพฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับ เป็นเส้นเฉียงๆนะครับ ก็เส้นเฉียงที่ทิศทางที่ต่างกันองศาที่ต่างกัน ก็สามารถทำให้แบ่งซอยภาพออกเป็นภาพเล็กๆ ได้นะครับ นี่คือคุณสมบัติของเส้นนะครับ ต่อมานะครับ เส้นนะครับก็มีหลายลักษณะเนาะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอน หรือว่าเป็นเส้นโค้ง ถ้าอย่างในสไลด์นี้นะครับ เส้นตรงแนวนอน โลโก้ที่อาจารย์เอามาให้ดูเป็นโลโก้ SoftBank เราอาจจะไม่รู้จัก SoftBank แต่มันมีคำว่าแบงก์แสดงว่าโลโก้นี้เป็นโลโก้ของ ธนาคารนั่นเองนะครับ เส้นตรงแนวนอนคุณสมบัติหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเราเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันสงบ มันมั่นคง มันมีการพักผ่อนอะไรบางอย่างนะครับ ดังนั้นซอฟต์แบงก์ก็เลยใช้เส้นแนวนอนนะครับมาเป็นโลโก้นะครับ ซึ่งพอดูพร้อมกัน 2 อันแล้วเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนเครื่องหมายเท่ากับนะครับ ซึ่งเขาเป็นธนาคารก็อาจจะสื่อถึงความมั่นคงความปลอดภัยในเงินในทรัพย์สินที่คุณนำมาฝากกับแบงก์เรา นะครับ แต่ถ้าเป็นเส้นแนวตั้ง อันนี้เป็นโลโก้ของอะไรเอ่ยนักศึกษารู้จักไหมเอ่ยอาจารย์ก็ไม่รู้จักแต่พอดูแป๊บหนึ่งแล้ว มันน่าจะเป็นที่พัก มันน่าจะเป็นคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์อะไรบางอย่างเขาใช้เส้นตรงแนวตั้งนะครับ ซึ่งก็ถูกต้องแล้ว เพราะว่าถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเราใช้เส้นตรงแบบเอียงแบบนี้ มันจะดูมั่นคงไหมครับถ้าไปอยู่นี่อาจจะตึกถล่มได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคุณสมบัติของเส้นตรงแนวตั้งนะครับให้ความรู้สึกที่มั่นคงคงที่แน่วแน่ สงบก็ได้สงบเหมือนเส้นตรงแนวนอน หรือว่ามันกำลังยืนมันตั้งตรงอยู่นะครับ นี่คือความรู้สึกเมื่อเราเห็นเส้นตรงแนวตั้ง นั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นเส้นเฉียง เส้นเฉียงให้ความรู้สึกยังไงครับ อันนี้เป็นโลโก้ ฟันฟันแปลว่าสนุกสนาน ดังนั้นเส้นเฉียงก็ให้ความรู้สึกว่ามันเคลื่อนที่ มันไม่หยุดนิ่ง มันตื่นเต้น มันดูมีความสนุกสนานอะไรบางอย่างแฝงอยู่นะครับ นี่คือคุณสมบัติของเส้นเฉียงแล้วถ้าเป็นเส้นโค้งล่ะครับ เส้นโค้งให้ความรู้สึกว่ามีความกระชับ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับกำลังอบอุ้มห่อหุ้มอะไรบางอย่างอยู่นะครับ ซึ่งนักศึกษาก็เวลานักศึกษาจะออกแบบโลโก้เนี่ยก็ต้องคำนึงด้วยว่าจะใช้เส้นตรงแนวตั้งแนวนอนหรือว่าเส้นโค้งนะครับ สุดท้ายเป็นเส้นแบบกระจัดกระจายหรือมีการแตกออกเป็นเส้นหลาย ๆ เส้นเป็นเฉียงเฉียงทำองศาทำมุมต่อกันเหมือนว่าแตกกระจายอยู่นะครับคุณสมบัติของเส้นแบบแตกกระจายก็คือ มีความสร้างสารรค์ มีความกระปี้กระเป๋านะครับ มีการเคลื่อนไหวหลายทิศทางนะครับ ก็เหมาะกับการนำไปออกแบบโลโก้อะไรที่มันดูแบบมีความ alert alert มีความเคลื่อนไหวอย่างเช่นโลโก้การแข่งขันกีฬา เทศกาลที่มีการจุดพลุ การเฉลิมฉลองอะไรต่างๆ นะครับ ก็จะเหมาะกับการใช้เส้นแบบกระจัดกระจายนะครับ ต่อมานะครับระนาบ ระนาบมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเอ่ย ระนาบก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือเกิดจากแนวเส้นที่ต่อเนื่องกันนะครับ ปิดล้อมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับทำให้เป็นรูปทรงใดรูปทรงหนึ่ง อย่างเช่นรูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยม วงกลม หกเหลี่ยม หรือว่าไร้รูปทรงนะครับ มักครองพื้นที่โดยรวมของภาพนะครับ สี่เหลี่ยมให้ความรู้สึกยังไงครับ สี่เหลี่ยมก็ให้ความรู้สึกว่ามันมั่นคง ตรงไปตรงมา เป็นปึกแผ่นเป็นมาตรฐาน เป็นกรอบ เป็นระเบียบนะครับ นี่คือคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมเนาะ ต่อมาเป็นสามเหลี่ยม พอเราเห็นสามเหลี่ยมอย่างในรูปนี้รูปแรกครับฝั่งซ้ายมันดูเหมือนมันมีการทิ่มแทงมันดูแบบมีการอะไรบางอย่างแหลมคมนะครับดังนั้นสามเหลี่ยมก็สามารถบอกบอกถึงความขัดแย้ง บอกถึงความเฉียบคม แล้วก็บอกทิศทางได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นภาพฝั่งขวาสามเหลี่ยมนี้กำลังเคลื่อนที่ไปทางไหนครับถ้าดูวับแรกมันอาจจะวิ่งไปทางขวาเนาะเพราะว่าปลายแหลมมันอาจจะ ชี้ไปทางขวาหรือบางคนอาจจะบอกมันอาจจะกำลังขึ้นไปทางเฉียงเฉียงไปทางซ้ายก็ได้นะครับ แล้วแต่คนจะมองนะครับมันสามารถบอกทิศทางได้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมนะครับต่อมาคือวงกลม วงกลมให้ความรู้สึกว่ามันอบอุ่น มันกำลังป้องกันอะไรบางอย่าง มันกำลังห่อหุ้มหรือว่าอบอุ้มนะครับอย่างเช่นฝั่งซ้ายเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับบริษัทซอฟต์แวร์หนึ่งเขาดูแลเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล เห็นไหมครับว่าด้านบนมันก็จะมีเป็นเหมือน วงกลมโค้งๆนะครับแสดงว่าถ้าคุณมาใช้บริการของเราเพราะข้อมูลของคุณจะปลอดภัยจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีนะครับหรือแม้แต่ฝั่งขวาเป็นโลโก้ของเบราว์เซอร์อะไรเอ่ย Firefox ใช่ไหมครับ Firefox ก็เป็นเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งที่มีความปลอดภัยนะครับ ดังนั้นเขาก็เลยใช้ว่าเออเป็นรูปเป็นรูปหมาจิ้งจอกกำลังอุ้มโลกอยู่นะครับดังนั้นข้อมูลของคุณใช้เบราว์เซอร์ เราปลอดภัยแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับต่อมารูปหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมก็ เราอาจจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับอะไรเอ่ยรังพึ่งใช่ไหมครับ ถ้าดูจากภาพฝั่งซ้ายนะครับ มันก็จะดูเป็นเหมือนกับหกเหลี่ยมที่มีความเชื่อมโยงกันต่อเนื่องกัน มีความทันสมัย แล้วก็ดูเป็นดิจิตอลนิดๆนะครับ นี่คือคุณสมบัติของรูปหกเหลี่ยมนะครับ สุดท้ายคือเป็นคุณสมบัติของไร้รูปทรงนะครับ ถ้ารูปทรงอะไรก็ตามที่มันสามไม่สามารถตอบได้ว่ามันเป็นวงกลม มันเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเนี่ย เราจะเรียกมันว่าเป็นรูปทรงแบบไร้รูปทรงนะครับ อย่างรูปฝั่งซ้ายนะครับมันดูเหมือนเป็นควันควันอะไรบางอย่าง ซึ่งเงาข้างหลังเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้นะว่ามันเป็นวงกลมหรือว่ามันเป็นสี่เหลี่ยม แต่พอเราเห็นแล้วก็ดูว่าเออมันเป็นรูปคนกำลังสูบไปอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรวมถึงข้างหน้ามันก็มีเป็นก้อนเมฆลอยอยู่เต็มไปหมดนะครับหรือว่ารูปฝั่งขวาเป็นรูปอะไรเอ่ยก็เป็นไยรูปทรงเหมือนกันแต่พอเราดูแวบบแรกมันก็เอ้ามันไข่ดาวหรือเปล่าเนาะมันเหมือนเป็นรูปไข่ดาวเพราะมันมีไข่แดงอยู่ตรงกลางข้างใน นะครับดังนั้นรูปทรงแบบไร้รูปทรงเนี่ย ก็จะให้ความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติ เป็นอิสระ มีต้องจินตนาการในการมองครับต้องใช้จินตนาการแล้วก็ไร้ขอบเขตนะครับ นี่แหละคือคุณสมบัติทั้งหมดขององค์ประกอบทางศิลปะนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของคุณสมบัติขององค์ประกอบนะครับ ดังนั้นในอนาคตถ้านักศึกษาจะต้องออกแบบโลโก้ สินค้าหรือว่าบริการอะไรบางอย่าง นักศึกษาจะลืมดูด้วยว่า เส้นแบบไหนรูปทรงแบบไหนที่จะเหมาะกับสินค้าหรือว่าบริการของเรานะครับเพื่อที่จะให้โลโก้ของเราออกมาแล้วสื่อความหมายมากที่สุดครับ